ตอนที่ 13 นะคะอนุพันธ์อันดับสูง วัตถุประสงค์สำหรับตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาอนุพันธ์อันดับสูง จากตอนที่แล้วนะคะ เราได้ทำการศึกษาการอาหานุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะคะ เพราะฉะนั้นถ้า y เท่ากับ f(x) เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ เราจะเรียก dy by dx ซึ่งเท่ากับ y prime ซึ่งเท่ากับ f prime x ใด ๆ ว่าอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของ y เทียบกับ x หรืออนุพันธ์อันดับหนึ่งของ f เทียบกับ x เนื่องจากวายพรามก็คือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่ง ที่เราอาจพิจารณาอนุพันธ์ต่อไปได้ เพราะฉะนั้นถ้าวายพรามเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ อนุพันธ์ของวายพรามจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย y ดับเบิลพรามซึ่งเท่ากับ f ดับเบิลพรามที่ x ใด ๆ ซึ่งเท่ากับ d กำลังสอง y by dx กำลังสองเรียกว่า อนุพันธ์อันดับสองของ y เทียบกับ x หรืออนุพันธ์ดับสองของ f เทียบกับ x ทำนองเดียวกันนะคะทำให้เราได้ว่า ถ้าอนุพันธ์ดับ 3 ของ y เทียบกับ x ซึ่งก็คือ d y ดับเบิลพราม by dx หาค่าได้ เราจะเขียนแทนด้วย y ทิปเปิลพรามเท่ากับ f ทิปเปิลพรามที่ x ใดๆ เท่ากับ d กำลัง3 y by dx กำลัง3ถ้าอนุพันธ์ดับ 4 ของ y เทียบกับ x นะคะ ซึ่งก็คือ d y ทิปเปิลพราม by dx หาค่าได้นะคะ เราจะเขียนแทนด้วย y order 4 ซึ่งเท่ากับ f order 4ที่ x ใด ๆ ซึ่งเท่ากับ d กำลัง 4 y by dx กำลัง 4 และโดยทั่วไปนะคะ ถ้าอนุพันธ์ดับ n ของ y เทียบกับ x หาค่าได้ เราจะเขียนแทนด้วย y order n นะคะ เท่ากับ f order n ที่ x ใดๆ เท่ากับ d กำลัง n y by dx กำลัง n ข้อควรระวังนะคะ สำหรับ f order n ที่ x ใดๆ ก็หมายถึงอนุพันธ์อันดับที่ n นะคะ ของ y เทียบกับ x ซึ่งก็คือ d กำลัง ny by dx กำลัง n แต่ถ้าเราเขียนว่า f ยกกำลัง n ที่ x ใดๆ หมายถึง fx คูณกันทั้งหมด n ตัว ซึ่งก็คือ fx ทั้งหมดยกกำลัง n นั่นเอง ตัวอย่างที่ 1นนะคะ จงหา f ที่เป็นพรามของ 1 เมื่อ f(x) เท่ากับ 3x กำลังสอง บวก 4x บวก18บวก5ส่วน x ลบ1ส่วน x กำลังสองที่ทำนะคะ เนื่องจาก f(x) เท่ากับ 3x กำลังสองบวก 4x บวก18บวก5ส่วน x ลบ1ส่วน x กำลังสอง เราจะทำการหาอนุพันธ์ดับหนึ่งก่อนนะคะ โดยพิจารณาสูตรแรกที่ใช้นะคะ คืออนุพันธ์ของผลบวกคือผลบวกของอนุพันธ์ เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f p r o m x จะเท่ากับ d 3 x กำลัง2 by dx บวก d 4 x by dx บวก d 18 by dx บวก d 5 ส่วน x by dx ลบ d 1 ส่วน x กำลัง2 by dx แต่ละเทอมนะคะ เราจะใช้สูตรในการหาอนุพันธ์นะคะ ก็คือ dx กำลัง n by dx เท่ากับ nx กำลัง n ลบ1ทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับหนึ่งของฟังก์ชันเรา หรือ f from x เรามีค่าเท่ากับ 6x บวก 4 ลบ 5 ส่วน x กำลัง2บวก 2 ส่วน x กำลัง3จากนั้นนะคะ เราจะทำการหาอนุพันธ์ดับ2นะคะ ด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime นะคะ จาก f prime เท่ากับ 6x บวก 4 ลบ 5 ส่วน x กำลัง 2 บวก 2 ส่วน x กำลัง 3 เพราะฉะนั้น อนุพันธ์ดับ 2 ของเราก็คือ f double prime x จะเท่ากับ d 6x by dx บวก d 4 by dx ลบ d 5 ส่วน x กำลัง2 by dx บวก d 2 ส่วน x กำลัง3 by dx ซึ่งแต่ละเทอมนะคะยังคงใช้สูตร dx กำลัง n by dx เท่ากับ nx กำลัง n ลบ 1ทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับ2ของฟังก์ชัน f นะคะมีค่าเท่ากับ 6 บวก 10 ส่วน x กำลัง 3 ลบ 6 ส่วน x กำลัง 4 จากนั้นนะคะเราจะทำการหาอนุพันธ์ดับ3นะคะด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ดับเบิลพรามนะคะเราก็จะได้อนุพันธ์ดับ3นะคะคือ f ทริปเปิลพราม x จะเท่ากับ d 6 by dx บวก 10 d 1 ส่วน x กำลัง 3 by dx ลบ 6 d 1 ส่วน x กำลัง 4 by dx แต่ละเทอมนะคะ ยังคงใช้สูตร dx กำลัง n by dx เท่ากับ nx กำลัง n ลบ 1 เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ดับ 3 ของฟังก์ชัน f(x) นะคะ เราก็จะได้มาเป็น f triple prime x เท่ากับ ลบ 30 ส่วน x กำลัง 4 บวก 24 ส่วน x กำลัง 5 เพราะว่า f ที่เป็นพราม x นะคะ เท่ากับ ลบ 30 ส่วน x กำลัง4บวก24ส่วน x กำลัง5เป็นอนุพันธ์อันดับ3นะคะ ที่ x ใดๆ แต่โจทย์ถามหา f ที่เป็นพราม์ที่1นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการแทนค่า x เท่ากับ 1 ใน f ที่เป็นพราม์ x ใด ๆทำให้ได้ว่า f ที่เป็นพราม์ของ 1 จะเท่ากับ ลบ30ส่วน1ยกกำลัง4บวก24ส่วน1ยกกำลัง 5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ ลบ 6 ตัวอย่างที่ 2 นะคะ จงหา f ชิปเปิลพรามของ x เมื่อ f(x) เท่ากับ 3 sin x บวก 2 cos x ลบ 5 e กำลัง x เนื่องจาก f(x) เท่ากับ 3 sin x บวก 2 cos x ลบ5 e กำลัง x สังเกตว่านะคะ เราทำการหาอนุพันธ์นะคะ ของฟังก์ชันอยู่ 3 รูปแบบของฟังก์ชันคือ d sin x by dx เท่ากับ cos x d cos x by dx เท่ากับลบ sin x และ d e กำลัง x by dx เท่ากับ e กำลัง x เพราะฉะนั้นเราจะทำการหาอนุพันธ์ดับหนึ่งของฟังก์ชันนะคะ เราก็จะได้ว่า f from x เท่ากับ 3 cos x ลบ2 sin x ลบ5 e กำลัง x จากนั้นเราทำการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f พรามนะคะ ก็จะได้อนุพันธ์ดับ2นะคะ ซึ่งก็คือ f ดับเบิลพราม x ก็จะเท่ากับลบ3 sin x ลบ2 cos x ลบ5 e กำลัง x ทำการหาอนุพันธ์ดับ3นะคะ ด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ดับเบิลพรามนะคะ เราก็จะได้ f ดับเบิลพราม x เท่ากับ ลบ3 cos x บวก2 sin x ลบ5 e กำลัง x ตัวอย่างที่3นะคะจงหา f จะเป็นพราม x เมื่อ f(x) เท่ากับ 3กำลัง x คูณกับ log x ฐานธรรมชาตินะคะหรือ ln x นะคะวิธีทำนะคะเนื่องจาก f(x) อยู่ในรูปของผลคูณนะคะของ 2 ฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นในการหาอนุพันธ์อันดับ 1 ของฟังก์ชันนะคะเราจะใช้สูตรอนุพันธ์ของผลคูณนะคะ ก็คือ du คูณ v by dx เท่ากับ u dv by dx บวก v du by dx ทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับหนึ่งของเรามีค่าเท่ากับ f from x เท่ากับ 3 กำลัง x คูณอยู่กับ 1 ส่วน x บวกด้วย ln x คูณอยู่กับ 3 กำลัง x ln 3 จากนั้นนะคะเราทำการหาอนุพันธ์ดับ 2 นะคะ ด้วยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime นะคะ แต่สังเกตว่าในส่วนของฟังก์ชัน f prime นะคะ ยังคงอยู่ในรูปแบบของผลคูณของ2ฟังก์ชันนะคะ ก็ยังคงใช้สูตรอนุพันธ์ของผลคูณเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อนุพันธ์อันดับ 2 นะคะออกมาเป็นหน้านะคะแล้วดิฟหลังนะคะได้ลบ1ส่วน x กำลังสองบวกหลังแล้วดิฟหน้านะคะได้ 1ส่วน x คูณกับ 3กำลัง x ลอน3นะคะ แล้วบวกเทอมที่ 2 นะคะด้วยการใช้สูตรผลคูณเหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นหน้านะคะ แล้วดิฟหลังก็ได้ 3กำลัง x ลอน 3 ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะ บวกด้วยนะคะหลังแล้วดิฟหน้านะคะ ก็คือ 3กำลัง x ลอน 3 คูณอยู่กับ 1 ส่วน x นะคะ ซึ่งได้ผลรวมออกมาเป็น 3กำลัง x คูณอยู่กับ ลบ1ส่วน x กำลังสองบวกสองคูณด้วย 1 ส่วน x คูณด้วย 3กำลัง x ลอน3บวกด้วยลอน x คูณด้วย 3กำลัง x ลอน3 ทั้งหมดยกกำลังสองตัวอย่างที่ 4 นะคะจงหา f เป็นพราม x เมื่อ f x เท่ากับ x บวก 1 ส่วน x กำลังสองลบ 4 เนื่องจาก f x นะคะอยู่ในรูปของผลหารนะคะ ของฟังก์ชัน x บวก 1 ส่วนด้วย x กำลังสองลบ 4 นะคะ เราจะใช้สูตรผลหารนะคะ ก็คือ du ส่วน v by dx เท่ากับ bdu by dx ลบ u dv by dx ส่วนด้วย v กำลังสองนะคะ ทำให้เราได้อนุพันธ์ดับหนึ่งของฟังก์ชันนี้เป็น f from x เท่ากับนะคะ ล่างแล้วดิฟบนนะคะ ลบบน แล้วดิฟล่างนะคะ ส่วนด้วยล่างกำลังสองนะคะ จากนั้นนะคะ เราก็หาผลลัพธ์นะคะ ของอนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะได้เป็นลบ x กำลังสอง ลบ 2x ลบ4ส่วน x กำลังสอง ลบ 4 ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะจะสังเกตว่านะคะ ในส่วนของอนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะยังคงอยู่ในรูปของผลหารนะคะเพราะฉะนั้นยังคงใช้สูตรอนุพันธ์ของผลหารอยู่นะคะก็คือ du ส่วน v by dx นะคะก็คือ v du by dx ลบ u dv by dx ส่วนด้วย v กำลังสองนะคะ ทำให้ได้ว่าอนุพันธ์ดับสองนะคะ ก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime ได้เป็นล่างนะคะดิฟบนนะคะลบบนแล้วก็ดิฟล่างนะคะ ส่วนด้วยล่างกำลังสองนะคะ จากนั้นเราทำการหาอนุพันธ์นะคะ ของ ลบ x กำลังสอง ลบ 2x ลบ4นะคะ และทำการหาอนุพันธ์ของ x กำลังสอง ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสอง สังเกตว่าตัวหน้านี้นะคะ เราใช้สูตรในการหาอนุพันธ์ได้ทันที แต่ตัวหลังเราใช้สูตรทันทีไม่ได้ ต้องกระจายสูตรนี้ออกมาเป็น x กำลังสี่ลบ 8x กำลังสองนะคะ บวกด้วย 16 ดังนั้นเราจะได้ f' ด x เท่ากับ x กำลังสอง ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสอง คูณอยู่กับ ลบ2 x ลบ2ลบด้วยวงเล็บ ลบ x กำลังสอง ลบ2 x ลบ4คูณอยู่กับ4 x กำลังสามลบ16 x ส่วนด้วย x กำลังสอง ลบ4ทั้งหมด ยกกำลัง 4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ x กำลังสอง ลบ4ทั้งหมด ยกกำลังสอง คูณอยู่กับ ลบ2 x ลบ2ลบด้วย ลบ x กำลังสอง ลบ2 x ลบ4คูณอยู่กับ4 x และคูณอยู่กับ x กำลังสอง ลบ4 ส่วนด้วย x กำลังสองลบสทั้งหมดยกกำลังสี่ลดทอนรูปกันจนได้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น f ดวยพราม x จะเท่ากับ 2x กำลัง 3 บวก 6x กำลัง2บวก 24x บวก 8 ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 4 ทั้งหมดยกกำลัง 3 สรุปในตอนนี้นะคะ ผู้เรียนได้ศึกษาอนุพันธ์ดับสูงของฟังก์ชัน โดยใช้สูตรอนุพันธ์ ตอนต่อไปนะคะจะศึกษาถึงการหาอนุพันธ์ที่ใช้สูตรทันทีไม่ได้ ต้องอาศัยกฎลูกโซ่มาช่วยในการหาอนุพันธ์